ครับหลังจากที่เราเรียนรู้ในเรื่องของการไหว้และการยืนไปแล้วนะครับ เรามาสู่ท่าถัดไปนะครับ ท่าถัดไปก็คือท่าเดินนะครับ การเดินขึ้นไปนำเสนอในแต่ละครั้งนะครับจำไว้ว่าไม่มีอะไรยากเลย เราเดินลักษณะของการเป็นเส้นตรงนะครับ อย่าเดินซ้ายเดินขวานะครับ เพราะฉะนั้นเราเดินเป็นเส้นตรงนะครับ แล้วระยะห่างระหว่างก้าวนั้นควรจะแค่ประมาณ 30เซนติเมตรนะครับ อย่ามากกว่านั้นอย่าน้อยกว่านั้น พื่อความสวยงามนะครับ ทีนี้เราลองมาดูนะครับนักศึกษากันว่านักศึกษาก้าวเดินอย่างถูกต้องเป็นยังไงครับและนี่นะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่ดิฉันภาคภูมิใจค่ะ สวัสดีครับ ผมพีมากรพนิชวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราหลังจากที่เราไหว้แล้วเรายืนแล้วเราเดินแล้วนะครับ ถึงท่าที่ดูเหมือนสบายที่สุดนะครับ นั่นก็คือท่านั่งนะครับท่านั่งไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับ ผมเรากะจังหวะให้ถูกนะครับ อย่างแรกเลยเวลาเรานั่งเราอย่านั่งหลังพิงพนักเป็นเด็ดขาดนะครับ การนั่งหลังพิงพนักเนี่ยจะทำให้เรานั่งแบบไม่สง่าผ่าเผย เราจะหลังโค้งงอนะครับ เพราะฉะนั้นเทคนิคการนั่งอย่างถูกต้องนะครับจำไว้อย่างหนึ่งว่าเรานั่งไม่เต็มเก้าอี้นะครับ เราจะนั่งใช้พื้นที่เพียงแค่ 3 ใน 4 ของเก้าอี้เท่านั้นนะครับ การหย่อนก้นลงไปนะครับ เราจะหย่อนก้นลงไปเพียงแค่ 3 ใน4นะครับเราจะเว้นพื้นที่ไว้ประมาณ 1 ฝ่ามือนะครับ เรานั่งไม่เต็มนะครับอ่าเราลองดูนะครับ นี่คือการนั่งแบบลักษณะของ 3 ใน4นะครับก็คือเราจะเว้นพื้นที่ตรงนี้เอาไว้นะครับ เพื่อให้ทิ้งสเปซทำไมเราถึงต้องนั่งในลักษณะแบบนี้ เพราะเมื่อคุณนั่งในลักษณะแบบนี้สังเกตอย่างหนึ่งหลังคุณจะตรงนะครับหลังคุณจะตรงโดยอัตโนมัติขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการนั่งแบบถูกต้องนะครับอ่ะหันกลับมาครับผมทีนี้ลักษณะการนั่งของทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะแตกต่างกันครับผมทำไมถึงเป็นแบบนั้น ราะผู้หญิงจะต้องมีการเก็บเท้านะครับ ด้วยความดูสุภาพเรียบร้อยนะครับ ส่วนผู้ชายนั่งด้วยความธรรมัดทแมงนะครับ ดูเป็นธรรมชาตินะครับ ลักษณะการนั่งของเด็กผู้หญิงนะครับ ของนักศึกษาผู้หญิงหรือผู้หญิงต่างๆนะครับ เวลานั่งปุ๊บเนี่ยปลายเท้าจะเก็บนะครับคล้ายๆกับเวลาเรานั่งพับเพียบนะครับ แต่เท้าเราจะเก็บเข้าไปนะครับ เฉียงไปทางด้านข้างนะครับ มือนะครับ ซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายก็ได้นะครับ โดยปกตินะครับ อันนี้คือท่านั่งของฝ่ายหญิง ส่วนท่านั่งของฝ่ายชายนะครับ เรานั่งเป็นธรรมชาตินะครับ เท้าชี้ตรงไปด้านหน้านะครับ เราจะไม่พับเหมือนสุภาพสตรีนะครับ ส่วนมือทั้งสองข้างของผู้ชาย เวลาไม่จับไม้ไม่ถือของใดๆทั้งสิ้นนะครับ อยู่ที่บริเวณหัวเข่านะครับ เอามือพักไว้ที่หัวเข่านะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้คือท่านั่งที่ถูกต้องของทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับ หลังจากที่เราเรียนรู้เทคนิคการแต่งกาย และบุคลิกภาพในเบื้องต้นไปแล้วนะครับ เรามาสู่เรื่องของเทคนิคหรือว่าเกร็ดการนำเสนออื่นๆกันนะครับ เรามีในเรื่องของการใช้ภาษาครับ เวลาเราพูด เวลาเรานำเสนอนะครับ การใช้ภาษาต้องดูให้เหมาะสมกับบุคคลก่อนนะครับ ดูว่าระดับของภาษาจะเป็นยังไงนะครับ ระดับของภาษาจะเป็นระดับทางการ หรือกึ่งทางการหรือไม่เป็นทางการนะครับ ภาษาที่พูด ควรเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายครับ เพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของการใช้ภาษานะครับ เมื่อเรามีภาษาแล้วจังหวะการพูดก็เช่นเดียวกันนะครับ หลายๆ คนมักจะเคยเจอสถานการณ์ที่ผู้นำเสนอพูดในเสียงโมโนโทน หรือจังหวะเดียวนะครับทำให้ผู้ฟังรู้สึกง่วงนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเรานำเสนอกรุณาอย่าพูดในจังหวะเดียวหรือโมโนโทน การพูดโมโนโทนเป็นยังไง หลาย ๆ คนอาจจะไม่รู้นะครับ ถ้าสมมุติว่าผมพูดในลักษณะของเสียงโมโนโทน ในการนำเสนอจะเป็นแบบนี้ การนำเสนอของเรา การพูดในเรื่องของจังหวะจะโคนจะเป็นลักษณะของการใช้ภาษาน้ำเสียงที่แตกต่างกันออกไป สิ่งที่จะสังเกตได้นะครับ ทุกคนจะเห็นว่าน้ำเสียงจะราบเรียบ ไม่มีการเน้นเสียงหนักหรือเสียงเบานะครับ การเน้นเสียงหนักเสียงเบาเนี่ยจะทำให้ผู้ฟังเกิดการกระตุ้น ค่อนข้างดีกว่านะครับ สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะเรียนรู้กัน นั่นก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับ อย่านั่งอยู่กับที่นานๆนะครับ การนั่งอยู่กับที่นานๆเหมือนผมตอนนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ฟังเกิดการเบื่อนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อมันนั่งนานไม่ได้ เราต้องทํำยังไงครับ ลุกยืนบ้างนะครับ เราต้องลุกยืนนะครับ แล้วใช้จังหวะในเรื่องของการเดินนะครับ การเดินช้าๆ เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายนะครับ แล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถของเราไปนะครับ รวมถึงในเรื่องของการใช้มือนะครับ การใช้มือแสดงท่าทางประกอบต่างๆ นะครับ ควรใช้อย่าง พอเหมาะนะครับ อย่าใช้ลักษณะของพั่มเพื่อเกินไป หลายๆ คนเข้าใจว่าเป็นเชียร์ลีดเดอร์เก่านะครับ มือผาย เวลาเราพูดนี่หมุนหมุนหมุนนะครับ หรือว่ามือ แสดงท่าทางที่โอเวอร์เกินไป อันนี้คือข้อพึงระวังนะครับในเรื่องของการใช้มือนะครับทีนี้การใช้มือยังมีเกร็ดอีกเล็กน้อยนะครับ ขอเสริมเข้าไปหลาย ๆ คน มีความรู้สึกว่ามือมันอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะไม่สมควรเท่าไหร่นะครับเวลาเรานำเสนอครับ มือสามารถอยู่ได้ใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือแนบลำตัวไปนะครับวิธีการแนบลำตัวเราไม่ทิ้งตัวตรงเหมือนหุ่นยนต์ วิธีการทำให้เป็นธรรมชาติคุณสะบัดสักสองทีนะครับแล้วก็ปล่อยมือลงไปนะครับนี่คือการยืนแบบถูกต้องในแบบแรก ส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับยืนแบบสุภาพนะครับ เอามือขึ้นมาไว้หรือว่าประสานกันอยู่ในระหว่างเหนือหัวเข็มขัดนะครับการุณาโดยเฉพาะผู้ชายอย่าเอามือกุมเป้าตัวเองเด็ดขาดนะครับ เราไม่ได้ยิงลูกโทษนะครับ ไม่ต้องป้องกันอะไรใดๆทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นอยู่แค่เราดาวประมาณนี้พอแล้วเวลาเราจะใช้มือ เราก็ค่อยผายมือไปด้านซ้ายผายมือไปด้านขวา พอเหมาะพอประมาณ อีกอย่างหนึง่งอย่าหมุนนะครับหัวแม่มือนะครับคุณอย่าหมุนอย่างนี้ เพราะถ้าคุณหมุนปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือ คนฟังไม่ดูหน้าคุณครับ ดูแต่นิ้วที่หมุนอยู่นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นมีอยู่ 2 แบบครับที่แนะนำอย่างแรกทิ้งไว้ข้างลำตัวด้วย ลักษณะของการผ่อนคลายสบายๆ กับแบบที่ 2 คือเอามือมาประสานกันไว้นะครับ อันนี้คือจังหวะนะครับจังหวะท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการใช้สายตาหรือที่เราเรียกว่า eye contact ครับ เวลาเรานำเสนอกรุณาอย่าหลบสายตาคน เข้าใจว่าคุณขี้อายแต่ลักษณะของการมองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมองไปเลยครับ จ้องไปเลยเขาไม่รู้หรอกครับว่าคุณมองเขาหรือมองใคร เวลาคุณมองนะครับ คุณมองไปนะครับ คุณอย่ามองอยู่กับที่นาน ๆ คุณต้องใช้ลักษณะของการเคลื่อนไหวศีรษะของคุณไปทางซ้ายบ้างนะครับ ทางขวาบ้าง แล้วเว้นจังหวะพอประมาณ อย่าเร็วเกินไป หรืออย่าช้าเกินไป คุณใช้พัดลมประมาณเบอร์หนึ่งนะครับ คุณอย่าใช้พัดลมเบอร์3พัดลมเบอร์3คืออะไร อันนี้เราไม่เรียก eye contact เราเรียกสายหน้านะครับ เพราะฉะนั้นพยายามจ้องเข้าไปนะครับ นี่คือลักษณะทั้งหมดของในส่วนของเทคนิคนะครับ การนำเสนอ แล้วถ้ามีคำถามมีปัญหาอะไร สามารถพูดคุยกับเราได้นะครับ